เรื่องเนี้ย วันนั้นไอ้ชาติมันขับรถเข้ามาเนี่ย มันก็มาต่อยเตียนทะเลนี่แหละครับ ก็ผ่านหมู่วัดหมู่กระบือผ่านอ่าหมู่บ้านอ่าวงแหวนนะเข้าไปลึกเกือบจะถึงวัดลูกบัวพอไปถึงตรงนั้นส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ มันก็ตีรถกลับ มันก็ไม่คิดแล้วเพราะเวลาที่มันไปส่งนะมันก็เป็นเวลาตีสองเหมือนกัน มันไม่คิดหรอกว่าจะมีผู้โดยสารจะโบกมัน แต่ทันใดนั้นเองมันมาถึงซอยซอยหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ในซอยเซนทะเลต่างเลขคู่ ตรงนั้นน่ะ มันมีเซเว่นเซเว่นหนึ่งพวกเปิดไฟสว่างแล้วปุ๊บเนี่ย มันออกมาถึงปุ๊บเนี่ย มันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย ได้ออกมาจากรถเก่งซึ่งเปิดไฟผ่ามาเข้าไปลงมาจากรถ ฝั่งด้านซ้าย แล้ววิ่งมาเหมือนกระหน่ำวิ่งมาปุ๊บาเอามือขวาเรียกจอดจอดจอดจอดจอดเหมือนเรียกมัน มันก็ดีใจสิครับ ผู้ตีป่าออกจากจุดนี้ไปจนถึงปากซอยพระรามสองเนี่ย มันก็โอ้ไกลเจ็ดสิบกว่าบาทรู้สบายแล้วยิ้มเรียกจีไฟเลี้ยวออกเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้ามารับผู้หญิงคนนี้ที่ขึ้นรถเนี่ย อย่างรวดเร็วหลังจากรับผู้โดยสารท่านนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับ มันก็ ถามผู้โดยสาร่าจะไปไหนดีครับ ใจมันเนี่ยคืออยากได้ผู้โดยสารออก แต่ผู้หญิงคนเนี้ยกลับบอกมันว่า พี่กลับรถกลับรถเข้าไปด้านในครับ จังหวะที่มันกำลังหักรถกลับยูเทิร์นปั๊บเนี่ยเออมันมีคนในรถเก๋งเนี่ยยืนโบกมืออยู่นอกรถ เหมือนกับมองมันแล้วมันก็หันมามองว่า เฮ้ยจะโบกทำไมอ่ะก็นี่ผู้โดยสารนี่เขาขึ้นมาแล้วอ่ะครับมันก็เรียกรถมันนั่นแหละเออเออมันก็หันมาดูอีกทีนึงเอ้า ได้ผู้โดยสารแล้วจะเรียกทำไมเออ มัน มันก็ยังเก็บความสงสัยนี้ไว้ มันก็ไม่สนใจอะไร มันต้องขับไป หลังจากเลยวัดปูกวัวไป แยกตรงนั้น ผมเอาแค่เขตตรงนี้แล้วกัน ผู้โดยสารบางท่าน อาจอยู่ในบริเวณนี้พอนึกภาพออกเอาไปเดี่ยวมา ตอนนั้นมันเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็พยายามมองหา บ้านผู้โดยสารว่าจะให้ลงตรงไหนยังไง แต่ปรากฏว่าแสงไฟมันอยู่ห่างมาก อยู่นี่อู้มันเป็นเป็นวังเนาะเป็นวัง มันก็ป่าสมัยก็ขึ้นข้างทางไปมันหมดจู่ๆเนี่ย ได้ยินเสียงผู้โดยสารท่าน เนี่ยบอกว่าจอดจอดฉันจะลงตรงนี้แหละ มันก็มองหาช่องทางที่จะลงไปข้างมันเป็นป่าสมัยจาร์ทั้งสองข้างคือลงไปปุ๊บมันก็เป็นเป็นบ่อเป็นวางปลาเป็นวางกุ้งไปทั้งสองข้างมันก็มองอยู่ มันไม่มีทางที่ผู้หญิงคนนี้จะลงไปแล้วก็จะมีบ้านอยู่ตรงไหน มันก็ไม่เห็นบ้านหลังเนี้ยหลังจากผู้หญิงคนเนี้ยกล่าวเสร็จปุ๊บก็เปิดประตูแล้วก็ลงไปนอกรถมันก็บอกอ้าวค่ามิเตอร์ยังไม่จ่าย มันก็หันมองไปข้างฝั่งประตูด้านซ้าย แล้วก็รถกระจก แต่มันยังไม่ทันรถกระจกเนี่ย มันก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยเดินมาที่หน้าประตูหน้ามันก็เลยอ่าใจชื้นสงสัยผู้โดยสารมาเปิดประตูหน้าเพื่อจะชำระค่าโดยสารมันคิดอย่างนั้น แต่หาไม่ผู้โดยสารท่านเนี่ย เอาไปหน้าทะลุกระจก ที่ยังไม่ทันได้เปิดเนี่ย เข้ามาโอ้มาให้มันโอ้ยครับ เออยื่นหน้ามาหามัน เออตอนนั้นเนี่ยที่ยื่นหน้ามาหามัน ผมเนี่ยมันถูกปกคลุมที่ใบหน้า มันทำให้มันแหกปาก โอ้ยหลงเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อะไรเออเออเหมือนกับผู้สารท่านเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ชาติมันตกใจ ก็จึงชักใบหน้าออกมาจากกระจกครับ มายืนอยู่ แต่คราวเนี้ยลมทะเลอ่ะ มันพัดใบหน้าทรงผมมันก็ถูกเปิดออก ครับ มันทำให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนเนี้ยตอกดวงตาโตลึกโบยิ้มเห็นฟันตี้ใหญ่ ๆ เลย ครับ เท่านั้นชาติไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้ว ครับปักวงมาลัยขวาสุด เพื่อจะคว้านกลับรถไม่ต้องมีการถอยหลัง ตอนนั้นคิดในใจใส่เกียร์ปั๊บแล้วก็คว้านเลยไม่คิดว่าเฮ้ยรถมาตามหลังเขาจะสวนมาเขาจะกระแทกมาเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เออ คนมันตกใจอ่ะ มันกลัว มันก็เลยหักสุดเวียงเลยเอเหยียบเต็มที่จังหวะที่มันหักรถตับอยู่เทินเนี่ยไฟหน้ารถมันปาดเข้าไปปุ๊บเนี่ย ปรากฏสิ่งที่มันเห็นนั่นคือซากระหักผักพังของสารพระภูมิที่เขาเอามาทิ้งไว้ อืม แต่เราเรื่องเนาะมือก็ตันขา ก็ตันไม่ต้องตอบแล้วว่าใช่หรือไม่เออครับ มันก็เหยียบแบบสุดสุดของชีวิตของมันจนมาถึงตรงเส้นพระรามสอง ครับ มีแสงไฟสว่างสว่าง มันก็เลยทบทวนว่า เจออะไร มันใช่คนนะวะว่ามันเป็นคน มันเลยนึกถึงภาพตรงที่ว่าตอนนั้นอ่ะมันกำลังกดกระจก แต่มันยังไม่ทันเอามือเนี่ยกดกระจกลง อืมแล้วใบหน้าผู้หญิงคนนี้มันจะโผล่ทะลุกระจกออกมา เข้ามาในรถได้ไงนอกจากว่ามันเปิดกระจกลงไปแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้จะยื่นใบหน้าเข้ามา เฮ้ยแต่มันต้องรู้สึกนะพี่ยม เออแต่ทีนี้มันมั่นใจว่ามันไม่ได้กดกระจกเออ ผู้หญิงคนนี้ทะลุกระจกโผล่มาแล้วก็ออกไปหน้ายื่นออกไปเอ้า แล้วตอนที่ลมพัดเปิดออกมาเนี่ยโอ้มันก็ยังว่าสงสัยผู้โดยสารเขาคิดจะโกงนี่คำพูดจากเพื่อนของผมที่ไอชาติมันเลยเอาหน้ากากผีมาใส่พี่ยมคิดดู มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะมันยังคิดอีก มันยังคิดว่าโอ้สงสัยผมเจอผู้โดยสารโกงปิด ค่าโดยสารละเลยทำลักษณะแบบนั้น นี่คือความเชื่อของมันว่ามันยังไม่คิดว่ามันจะเจอผีจริงๆผมเชื่อว่าลึกๆพี่เขาเชื่อนะเขาเจอผี แต่เหมือนแบบ หลอกตัวเอง ครับเอาละผมก็เลยเล่าให้มันฟังว่าครั้งแรกจริงจำได้ไหมมีผู้โดยสาร ท่านหนึ่งที่มึงคิดว่าเขาลงมาจากรถ คันนั้นถูกไหมสมมุติว่ามีรถคันหนึ่งวิ่งไปแล้วมีตัวคนเนี้ยเป็นผี แต่รถคนเนี้ย ที่เขาไปจอดเข้าไปทับร่างผีอ่ะ ที่เขายืนอยู่อ่ะเออ แต่เขาไม่เห็นผีเหมือนมึงอ่ะแล้วผีตัวเนี้ยเหมือนเดินออกมาจากรถเพราะว่ารถคันเนี้ยมาทับร่างเขาเขาก็เลยเดินออกมา ทำให้มึงเห็นเนี่ยลักษณะว่าผู้หญิงคนเนี้ยออกมาจากรถด้านขาย เออ มึงยังรับ แล้วช่วงที่มึงยูเทิร์นกลับไปปุ๊บเนี่ย ทำไมรถคันเนี้ยเปิดไฟป่าหมา เขาต้องการที่จะเรียกรถแท็กซี่มึงเขาเห็นมึงตีไฟหมามาจอดตรงรถเขาแล้ว เออ แล้วมึงวิ่งกลับรถไปเนี่ยเขาก็คงจะมองเห็นว่ามึงกลับไปทำอะไรเขาถึงกวักมือเรียกเพื่อจะเขาก็จะไปต่อรถเนี่ยส่งส่งคนเนี่ย ไปทางหน้าปากซอย เออใช่ไหมเออพี่ชมพูดมีเหตุผล แล้วเขาก็งงเนี่ยเขาไม่เขาจะมองฝักมือมึงทำไมถ้าเป็นญาติเขาขึ้นรถไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องบายบายสิเออ นี่เขาปักมือเรียกมึงแล้วเรียกอ่ะ อย่างนั้นผมเจออะไรใช่ไหมพี่ยงโอ้โหบ้าิ่งยิ่งกว่าเจอเลยนี่คือเรื่องราวของอิจฉาตบนถนนบางคุณเทียนชายผมก็บอกอย่างที่ผมพูดเห็นไหมผมพูดกับพี่ยมไปตั้งแต่ตอนพี่ยมเล่าเล่าเรื่องแรกจบแล้วผมบอกว่าเอาดีๆนะผมบอกเลยนะไอ้เส้นพระรามสองเนี่ยนะถนนผีแล้วผมจะบอกให้นะไอ้เส้นเนี้ย มันมีเรื่องราวมาเจ็ดโจโคตั้งแต่นานแล้วเยอะมาก มันเยอะมาก ไม่ใช่แค่ลำพังเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ไม่ได้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรม ไม่ได้เรื่องราวแค่เฉพาะเรื่องพวกนี้นะผมจะบอกว่าความเป็นมาของถนนเส้นนี้ก็โคตรจะน่ากลัวเลยนะผมจะบอกให้เราวนี้ คุณบีเคยได้ยินอยู่ตรงพระรามสองมีวัดวัดหนึ่งเนี่ยได้เคยได้ยินเรื่องเปรตไหมโอ้โห ครับ เคยได้ยินอันเรื่องนี้ ก็เคยก็เคยได้ยินมาบ้าง วัดนี้รู้จักใช่ไหมครับ เอาโอกาสหน้า เดี๋ยวจะมาเล่าถนนพระรามสองให้ฟังรอบรอบหน้า แล้วก็ถ้าพี่ยมถ้าพี่ยมถ้าพี่ยมพี่พี่พี่ยมเคยเคยเล่าเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับสารยังสารสารคงคงกอบม้าเคยเล่าไหมเออไม่เคยไม่เคยอ๋อก็ไม่เป็นไร แต่พี่ยมรู้ใช่ไหมครับผม ฝากพี่ยมเป็นคนเล่าได้ไหมผมผมชอบวิธีการเล่าพี่จัง ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้